พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนแผนที่ GIS แสดงอัตราการกัดกร่อนของเหล็กกล้าโครงสร้าง สภาพอากาศและตัวแปรสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการกัดกร่อนของเหล็กกล้าโครงสร้าง ส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานและอาคารบ้านเรือนเสียหายครับ ถ้าเรารู้ข้อมูลต่าง ๆ ล่วงหน้า ก็จะช่วยให้คาดการอายุการใช้งานของเหล็กกล้าโครงสร้าง รวมทั้งเลือกชนิดวัสดุที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ และวางแผน บำรุงรักษา ก่อนเกิดความเสียหาย รุนแรงได้ครับ นักวิจัย สวทช พัฒนาแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แสดงอัตราการกัดกร่อนของเหล็กกล้าโครงสร้างของประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลการกัดกร่อน และสภาพอากาศเป็นเวลา 3 ปี ณ สถานีทดสอบ 7 แห่งทั่วประเทศ เว็บไซต์ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์นี้จะช่วยให้วิศวกรภาครัฐ และประชาชนทั่วไป เข้าใจความรุนแรงของการกัดกร่อนในตำแหน่งต่างๆ ในประเทศไทย ปัจจุบันมีฐานข้อมูลอัตราการกัดกร่อนสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าทนบรรยากาศ ในอนาคตจะเพิ่มเติมวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง ยานยนต์และระบบขนส่ง ทางราง วิจัยและพัฒนาโดย m t e c h โสตชพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000